สวัสดีค่ะ ผู้เรียนทุกท่าน ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาพนมชัยชัยวัฒน์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชากฎหมายโทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัล ในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และผู้ประกอบการธุรกิจ บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เราจะเรียนรู้ควบคู่ไปกับพัฒนาการเทคโนโลยีโทรคมนาคม และรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคม ในระดับโลกว่ามีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ กับพัฒนาการเทคโนโลยี และรูปแบบบริการโทรคมนาคม ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนับตั้งแต่อนาล็อก จนถึงปัจจุบันที่เราใช้ระบบดิจิทัล ทั้งหมดนี้จึงส่งผลโดยตรง ต่อการปฏิรูปแนวนโยบายของรัฐ และระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และการกำกับกิจการบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย เราจะได้เรียนรู้การออกแบบแนวนโยบายกฎหมาย และการปฏิรูปกฎหมายนับตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาถึง ฉบับพุทธศักราช 2550 ที่รัฐให้ความสำคัญกับทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ จัดว่าเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และออกแบบองค์กรกำกับดูแลอิสระที่กำหนดให้คลื่นความถี่วิทยุ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ เพื่อกำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคม และสืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560 ที่ยังคงหลักการเดิมไว้ แต่จะมีความแตกต่างคือรัฐกำหนดว่ารัฐจะต้องรักษาไว้ซึ่ง สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ผู้เรียนคะ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนั้น มีความสำคัญอย่างไร เพื่อรองรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม และรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคม ในยุค 5G สำคัญอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กัน การออกแบบแนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังในประเทศไทย เพราะเรามีกฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ที่ออกโดย ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในมุมมองทั้งในฐานะผู้บริโภคบริการกิจการโทรคมนาคมก็ดี หรือในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจ บริการกิจการโทรคมนาคมก็ดี เพื่อเตรียมรองรับการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หากท่านสนใจอย่าลืมลงทะเบียนเรียนรายวิชา กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ในระบบไทยมุก แล้วพบกันนะคะ